่วนประกอบและความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นการขนส่งประเภทหนึ่งที่ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบิน ซึ่งมีความรวดเร็วและปลอดภัยมากกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ โดยสามารถเดินทางจากที่1ไปอีกที่1 โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น และสามารถเชื่อมโยงและครอบคลุมเส้นทางบินไปได้ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเดินทาง การติดต่อค้าขาย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ประเด็นต่อมา การขนส่งทางอากาศตามตารางบิน ซึ่งก็ได้แก่สายการบินต่างๆ ที่จะเป็นผู้ให้การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปยังสนามบินปลายทางที่กำหนด และต่อมาส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ การให้บริการท่าอากาศยาน สนามบินต่างๆ จะทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร ให้มีความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งมีทั้งท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าอากาศยานภายในประเทศ ประเด็นต่อไปก็คือ การขนส่งทางอากาศแบบเช่าเหมาลำซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมาอีก ซึ่งจะมีการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ในการเดินทางแบบไม่มีตารางบินประจำ และที่สำคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่ง ของอุตสาหกรรมการบินก็คือ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน จะเป็นการเตรียมความพร้อม ด้านบุคลากร เช่น นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ หรืออื่นๆที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เดี๋ยวก็คือ การปฏิบัติงานภายในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการบิน ซึ่งจะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้านการบิน ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่อุตสาหกรรมการบิน ความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน จากที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอุตสาหกรรม New S Curve ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่จะนำพาผู้โดยสารและสินค้าเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง ได้เป็นจำนวนมากอย่างไม่จำกัด